สวัสดีค่ะ น้อง ๆ ทุกคนยินดีต้อนรับสู่ภาษาอังกฤษกับเคสนะคะ วันนี้ค่ะได้รับคำถามจากน้องๆทางบ้านนะคะ ว่า has been have been แล้วก็ had been นั้นเนี่ย เขาใช้กันอย่างไร ถ้าพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยค่ะสามตัวนี้เนี่ย ใช้ tense อะไรนะคะเคสอยากจะบอกอย่างนี้ค่ะ tense อะไรนั้นเก็บไว้ก่อนนะคะ ก่อนอื่นเรามาดูกันดีกว่าว่าโครงสร้างของประโยคนั้นเนี่ยมันเป็นยังไง เราจะดูจากตอนแรกเลยค่ะว่าเหตุการณ์นั้นเนี่ย มันเกิดขึ้นตอนไหน เกิดขึ้นในอดีตหรือว่าเกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะ ถัดมาอีกสิ่งหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือ ใครเป็นประธานค่ะ ประธานในที่นี้คือประธานของประโยคนะคะ ไม่ใช่ประธานพ่อปัาเด็กกระถิ่นนะคะ อย่าเข้าใจผิดค่ะ เราก็มาดูกันว่าจะตามด้วย verb อะไรนะคะ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน แล้วประธานค่ะเป็น d h e y w I หรือ you นะคะ อันเนี้ยเป็นประธานพหูพจน์ค่ะ เมื่อมีประธานพหูพจน์นะคะ ก็แน่นอนต้องมีประธานเอกพจน์ค่ะ he she it ประธานสองกลุ่มนี้นะคะ เขาจะใช้ verb ที่ต่างกันค่ะ โดย d a v I u นั้นจะใช้ have been have been ส่วนประธานเอกพจน์นั้นจะใช้ has been ค่ะ สังเกตดีๆนะคะ have been กับ has been เราลองมาดูกันอีกครั้งนะคะ ประธานพหูพจน์ ตามด้วย have been ประธานเอกพจน์ ตามด้วย has been ค่ะ เรามาดูในเรื่องของอดีตกันนะคะ ในอดีตนั้นเนี่ย มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้ว ไม่มีใครสามารถจำอะไรได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะ เพราะฉะนั้นภาษาอังกฤษเขาเลยทำให้ง่ายเลยค่ะ ไม่ว่าประธานจะเป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์นะคะ ก็จะตามด้วยแฮดดีนเพียงอย่างเดียวเลยค่ะ มันจะใช้เมื่อไหร่คะก่อนที่เราจะไปดูว่ามันจะใช้เมื่อไหร่นะคะ เคสอยากให้ทุกคนดูประโยคนี้ก่อนค่ะ I have been working for eight years I have been working for eight years ประโยคนี้พูดว่าฉันทำงานมา 8 ปีแล้ว อยากถามอย่างนี้ค่ะ ตอนนี้ยังทำงานอยู่ไหมคะ คำตอบก็คือ ตอนนี้ยังทำงานอยู่ เนาะค่ะ เขาเริ่มทำงานมาตั้งแต่ในอดีต แต่ปัจจุบันนี้เขายังทำงานอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นค่ะ เราใช้ have been เราใช้ have been ค่ะ มาดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะ He has been sleeping for two hours He has been sleeping for two hours ผู้ชายคนนี้เขานอนมาแล้วสองชั่วโมง ตอนนี้เขาก็ยังหลับอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นมันเกิดขึ้นในอดีตก็จริง แต่ปัจจุบันนี้เขาก็ยังนอนอยู่ ถ้าแบบนี้แล้วเนี่ย ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า present perfect continuous tense present perfect continuous tense เรามาลองดูประโยคนี้กันค่ะ I had been working for eight years when I quit my job I had been working for eight years when I quit my job สังเกตดีๆนะคะ เขาพูดว่า ฉันทำงานมา 8 ปีแล้ว ก่อนลาออก มันมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 2 เหตุการณ์ เห็นไหมคะ เหตุการณ์แรกพูดว่า ฉันทำงานมา 8 ปีแล้ว เหตุการณ์ที่สองบอกว่า ตอนที่ฉันลาออก นะ แสดงว่าตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะ แสดงว่าตอนนี้ไม่ได้ทำงานแล้ว เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอดีต แล้วก็จบลงไปแล้วนะคะ สังเกตได้จากอะไร จากแฮดบีนค่ะ แล้วประโยคที่ตามมาก็คือ when I quit my job เห็นไหมคะ มาลองดูตัวอย่างการอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะ เพื่อเพิ่มความเข้าใจค่ะ He had been sleeping for two hours when his mom arrived He has been sleeping for two hours when his mom arrived เขาพูดว่าเขานอนมาแล้วสองชั่วโมงก่อนที่แม่ของเขาจะมาถึง เห็นไหมคะ นอนมาก่อนแล้วสองชั่วโมงพอแม่เขามาแล้วเนี่ย คือเขาก็อาจจะต้องตื่นแล้วก็ได้ เพราะว่าคุณแม่บอกให้ไปล้างจานแต่ยังไม่ยอมไปล้างจานสักทีนะคะ อันนี้ก็เป็นไปได้ ประโยคแบบนี้นะคะ ภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเป็น past perfect continuous tense past perfect continuous tense มันเกิดขึ้นในอดีตจบไปแล้ว ตอนนี้ไม่ทำแล้ว บอกแล้วค่ะ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวเอง เรามาลองดูสรุปกันนะคะ have been กับ has been นั้น ใช้เป็น present perfect continuous นะคะ จะใช้ก็ต่อเมื่อมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต แล้วก็ยาวมาจนถึงปัจจุบัน ปัจจุบันนั้นเรายังทำอยู่ค่ะ ยกตัวอย่างเช่น I have been working for eight years I have been working for eight years เห็นไหมคะ อีกอันนึงค่ะ had been เป็น past perfect continuous นะคะ จะเป็นเรื่องที่พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดในอดีต แล้วก็จบไปแล้วในอดีตปัจจุบันนี้ฉันไม่ทำแล้วจ้า ภาษาอังกฤษนะคะ ดูตัวอย่างค่ะ I have been working for eight years when I quit my job. I had been working for eight years when I quit my job. จบแล้วนะคะสำหรับวิดีโอวันนี้ค่ะ ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียวนะคะ อย่าลืม subscribe กันด้วยนะคะ จะได้ดูวิดีโอใหม่ๆกันทุกอาทิตย์เลย ขอบคุณมากนะคะ สวัสดีค่ะ